อ่าแบบนี้นะครับประมาณ 20กว่าไม้นู่นแหละเนาะเพราะว่าวันนี้ของค่อนข้างเยอะทานกันหลายคนนะครับนี้จิ้มเขาเลยนะครับเขาจะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางทำให้หมูนุ่มขึ้นนะครับ จะสัมผัสได้ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะนุ่มขึ้นมากเลยนะครับนะห้ามทิ้งหม้อนะครับนะให้คนแบบนี้เรื่อยๆนะครับ5นาที แล้วก็ย่างให้หอมเลยนะ รอบนี้ ก็เดี๋ยวยกเสิร์ฟได้เลยนะครับเมนูบาร์บีคิววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ วัสดีครับ เพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับ วันนี้เบสจะมาสอนทำเมนูบาร์บีคิวยิวหมู แล้วก็มีสูตรน้ำซอสเอาไว้ราดนะครับ เวลาย่างนะครับจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับ บางคนหมักหมูนุ่ม เขาก็จะทำน้ำซอสราดลงไปเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาเสียบไม้เลยอย่างนั้นจะไม่ค่อยอร่อยนะครับ มันจะทำให้น้ำซอสเนี่ยไปกองอยู่ข้างล่างซะหมดไม่ได้ติดตัวหมูขนาดนั้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเบสจะมาสอนการทำให้หมูนุ่มก่อนนะโดยการใช้เนื้อหมูนะครับวันนี้เลือกใช้เนื้อหมูสันคอนะหนึ่งกิโลครึ่ง และต่อมามีเบกกิ้งโซดา2 ช้อนชาครับ ซอสหอยนางรม2 ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะครับซอสฝาเขียว 1 ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงา 2 ช้อนชาครับน้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะครับและขาดไม่ได้เพิ่มความหอมจะเป็นพริกไทยนะครับนะวันนี้เวเลือกใช้พริกไทยอย่างดียี่ห้อนี้นะ นมคาร์เนชั่นนะครับ1กระป๋อง 180 ml น้ำนี่เป็นส่วนสำคัญมากนะครับ เอาน้ำเนี่ยผสมกับเบกกิ้งโซดาคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปเลยว่า วิธีการทำทำให้หมูนุ่มเนี่ยทำยังไงนะครับ และในขั้นตอนนี้นะเบลก็จะหั่นหมูนะครับ ตัวสันคอเนี่ยเป็นชิ้นลูกเต่าแบบนี้นะครับนะ นี่เป็นลูกเต่าแบบนี้เลย วิธีการหั่นนะครับ เราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อน จากนั้นนะครับ เราใช้ที่จิ้มหมูกรอบอย่างนี้จิ้มเขาเลยนะครับ เขาจะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางทำให้หมูนุ่มขึ้นนะครับ จากนั้นบ้างตรงกลางนะครับ และหั่นคู่เป็นชิ้นลูกเต่าครับ แบบนี้เลยครับจิ้มครับ ถ้าเพื่อนๆ ไม่มีที่จิ้มแบบของเบนนะครับเพื่อนๆก็ใช้ซ่อมก็ได้นะ ก็หั่นกลางเลยนะครับเท่านี้เอง ก็จะได้หมูในลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในวิธีการหมักกันเลยครับ ว่าทำไงให้หมูนุ่มนะครับ ไปกันเลย ขั้นตอนนี้นะครับ เตรียมน้ำนะครับ 250 ml นะครับเบกกิ้งโซดานะครับเทใส่ลงไปแบบนี้ได้เลย จากนั้นคนให้เบกกิ้งโซดาละลายครับ เมื่อละลายดีให้เราเทใส่ลงไปในชามผสมหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะครับ แบบนี้จากนั้น คุกเขาครับให้ตัวหมูเนี่ยเขาดูดเอาน้ำเบกกิ้งโซดาเข้าไปนะครับ เบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวทำละลายนะครับ ให้โปรตีนที่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยละลายนะครับนะทำให้หมูเนี่ยนุ่มขึ้น อันนี้คือความลับอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆ ร้านเนี่ยที่เขาทำขายเนี่ยที่เราทานแล้วเรารู้สึกว่ามันนุ่ม ตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำนะครับ 250 ml ที่เราใส่ลงไป ดูดเข้าไป แล้วก็ทำให้โปรตีนที่อยู่ในหมูเนี่ยสลายออกนะครับเท่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะเริ่มหายไปเรื่อยๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราไปผสมน้ำปรุงรสกันเลย เลยครับเราพักหมูทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกัน และในขั้นตอนนี้เรามาผสมน้ำนะครับที่จะปรุงรสให้ตัวหมูเนี่ยเขามีความอร่อยนะครับนะ อร่อยจากน้ำทาส่วนหนึ่งแล้วต้องอร่อยที่ตัวเนื้อหมูด้วยนะครับ บางทีกัดเข้าไปแล้วหมูยังแข็ง แล้วก็ไม่มีรสชาติเนี่ย อันนี้ไม่ผ่านนะครับนะอันนี้วิธีที่เบสสอนในวันนี้นะครับจะทำให้ตัวหมูมีรสชาติ และทำให้ตัวหมูเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มจากนมคาร์เนชั่นนะครับ180 ml เราเปิดฝาใส่หมดกล่องเลยนะครับกล่องเล็กอย่างนี้ เอาชามผสมมาแบบนี้นะครับ ใส่น้ำตาลนะครับ ตัวนี้จะทำให้หมูนุ่มด้วยเหมือนกัน ซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับ เมนูแบบนี้สามารถเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับ ซอสฝาเขียวครับ คนส่วนผสมไม่เข้ากันครับจะเห็นได้ว่าเบสยังไม่ใส่ตัวพริกไทยกับน้ำมันงานะครับ เพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยเราจะต้องใส่ตอนที่เราผสมตัวหมู เทลงไปในชามผสมเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วค่อยใส่ลงไป เมื่อละลายเข้ากันดีแล้วนะครับ ให้เราเติมพริกไทยนะครับพริกไทยอย่างดีพริกไทยตัวนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ หรือใครจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะครับ แต่วันนี้เบสจะใส่ประมาณ1ช้อนชาครับเพราะถ้างั้นเดี๋ยวตัวหมูเขาจะได้กลิ่นแต่ตัวพริกไทยมากจนเกินไปเนาะ คนให้เข้ากันนะครับ เดี๋ยวตอนนี้เรารอหมูนะครับนะสักครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำตัวนี้เทใส่ตัวหมูกันครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำที่เราใส่ไปจะหายเข้าไปในตัวหมูเลยนะครับนะเพราะว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับ น้ำเบกกิ้งโซดานะจะทำให้ตัวหมูข้างในเนี่ยนุ่มนะครับทานอร่อย ขั้นตอนนี้นะครับ เราเอาน้ำนะครับที่เราผสมส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เทใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราคนสักนิดนึงนะครับ เผื่อเขาตกตะกอนอยู่ด้านล่าง เทใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะ นะครับจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับ หลังจากเข้ากันดีแล้วนะครับ เราเติมตัวน้ำมันงาลงไปนะครับ เป็นการปิดท้ายคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน หลังจากนี้นะครับเราหมักต่อ 1 ชั่วโมงนะครับ จะสัมผัสได้ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะนุ่มขึ้นมากเลยนะครับนะพอเวลาไปเสียบไม้เนี่ยจะทำให้ดูน่าทานนะครับนะหมูหมักของเรานะครับบาร์บีคิวเดี๋ยวเราไปเจอในขั้นตอนการทำน้ำปรุงรสนะครับสำหรับไว้ทาตัวบาร์บีคิวของเราได้เลยนะครับ ไปกันเลยและในขั้นตอนนี้นะครับเรามาดูในส่วนผสมของตัวน้ำที่สำหรับทาบาร์บีคิวของเรานะครับว่าน้ำตัวรสชาติตัวนี้จะทำให้บาร์บีคิวของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ เรามาดูใน ส่วนผสมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ 1. ซอสพริก นะครับครึ่งถ้วยตวงซอสมะเขือ เทศ1ถ้วยตวงครับซอสหอยนางรมครับ 2 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะครับผงปาปริก้าครับ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับ2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำป่นละเอียด 1 ช้อนโต๊ะครับเกลือ2 ช้อนชาครับผงพะโล้ครับ1ช้อนชาครับผงพะโล้ไปใช้ยี่ห้อนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าผงพะโล้ยี่ห้อไหนก็แบบนี้นะครับนะสำหรับบางคนไม่รู้นะครับว่าผงพะโล้เขาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับแคปรูปตรงนี้ไปซื้อ ื้อได้เลยนะครับ นี่แบบนี้เลย สำหรับขั้นตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการคนส่วนผสมลงหม้อกันเลยครับไปกันเลย เราเอาหม้อขึ้นมาแบบนี้นะครับ ยังไม่ต้องตั้งไฟอะไรทั้งนั้นนะครับอันดับแรกนะครับ ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยนะครับ1ถ้วยตวงต่อมาเป็นซอสพริกนะครับ รึ่งด้วยตวงครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพื่อนๆเขาจะทำให้รสชาติเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับ น้ำตาลทรายครับ เกลือครับตัดรสด้วยเกลือ ผงพะโล้ครับพริกไทยดำครับ ผงปาปริก้าครับ ขาดไม่ได้ ใส่ลงไปได้เลย จากนั้นนะครับ สมให้เข้ากันครับ คนให้เข้ากันก่อนนะ เดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะ ให้เขาเข้ากันโอเคครับ มาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาครับขั้นตอนนี้นะครับเอาขึ้นมาตั้ง เตานะครับยังไม่ต้องเปิดไฟนะคนให้เขาเข้ากันอีกสักนิดนึงนะครับ ไฟค่อนไปทางอ่อนเท่านั้นนะครับนะค่อนไปทางอ่อนเท่านั้น 5 นาทีพอ ห้ามทิ้งหม้อนะครับนะให้คนแบบนี้เรื่อยๆนะครับ5นาที เมื่อครบเวลาแล้วนะครับ ให้ยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยครับ ตอนนู่นไปเสียบหมูกันเลยนะครับ หมูเราน่าจะได้ที่แล้วนะครับ ไปกันเลย สำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมนะครับสำหรับตัวที่เราจะเสียบไม้ย่างกันนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยนะครับ มีพริกหยวกแบบนี้นะครับนะแบบยาวก็ได้หรือใครจะใช้แบบป้อมๆสั้นๆ เล็กๆก็ได้นะครับนะมีแบบสีแดงกับแบบสีเขียวนะครับ แล้วก็มะเขือเทศราชินีครับหอมหัวใหญ่ปอกเปลือกอย่างดีนะครับ แล้วก็สับปะรดนะครับ ขาดไม่ได้เลย ส่วนน้ำที่เราทำเมื่อกี้ก็จะได้แบบนี้นะครับนะตัวนี้จะเป็นน้ำที่สำหรับเอาไว้ทานนะครับตอนที่เราย่างเนาะเบนนี้เบนเลือกใช้มาการีนครับจะทำให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับ ใครจะใช้เนยก็ได้สะดวกใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับ ับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีเกลือนะครับกับตัวพริกไทยนะครับเดี๋ยว2อย่างนี้เราก็จะมาผสมกันแล้วก็ใส่ลงในกระปุกแบบนี้นะครับนะพอเวลาเราย่างเสร็จแล้วเราก็โรยนะครับเพิ่มความหอมเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราไปดูวิธีการเสียบไม้กันเลยครับไปสำหรับในขั้นตอนนี้นะเราก็จะมาดูนะครับว่าวิธีการหั่นเบก็จะหั่นแบบนี้นะครับนะตัวหอมใหญ่นะเอาตรงแกนกลางเขาออกนะครับเพื่อไม่ให้ตัวน้ำเขาออกมาเยอะจนเกินไป ให้เขาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ อย่างนี้ตัวพริกนะครับก็หั่นลักษณะนี้นะครับเป็นชิ้นๆนะครับ ยาวก็หั่น 3 ชิ้น 4 ชิ้นก็แล้วแต่ตามขนาดนะครับนะตัวพริกแดงก็ หมือนกัน ในขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการเสียบไม้ เทคนิคคือเริ่มจากตัวสับปะรดก่อนนะครับนะไล่มาคือเป็นเนื้อหมูนะครับ ขึ้นมาคือเป็นตัวพริกแดง ถัดมาเป็นหมูนะครับแล้วก็เป็นหอมใหญ่ ถัดมาเป็นเนื้อหมูอีกชิ้นหนึ่งและเป็นพริกเขียว ปิดด้วยมะเขือเทศราชินีครับแบบนี้เลย นะครับตามวิธีการขั้นตอนการเสียบแบบนี้นะครับจะทำให้ดูสวยงาม แล้วก็เวลาย่างขึ้นมาจะทำให้ดูน่าทานนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทำนะครับวิธีการเสียบต่างๆเนาะวันนี้ไปได้เพื่อนๆมาช่วยนะครับ ก็ช่วยกันทำนะครับจะได้เสร็จไวๆนะเพราะค่อนข้างเยอะเลยนะ วันนี้ เริ่มที่ตัวไม้นะครับ วันนี้ไม้ก็เบสจะแช่น้ำไว้สัก2 ชั่วโมงนะครับนะใส่ตะกร้าผึ่งลมไว้แบบนี้นะครับ เปิดด้วยสับปะรดนะครับ เสียบลงไปเปิดก่อนเลย ให้สุดไม้เลยนะครับ ต่อด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นเป็นลูกเต๋านะครับ จะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะ ต่อมาจะเป็นพริกสีแดงนะครับ เอาวางแนวนอนนะครับ และเสียบเข้าไปเปิดด้วยหมูอีกชิ้นหนึ่งครับ ขั้นกลางด้วยหอมใหญ่ต่อด้วยหมูนะครับเสียบลงไปเลย ถ้าเราหั่นเป็นลูกเต่าเนี่ยจะทำให้เสียบง่ายขึ้นนะครับ เสียบพริกครับ ปิดจบด้วยมะเขือเทศราชินีครับ อ่า แบบนี้เลย อ่า แบบนี้นะครับ อ่า โอเค เดี๋ยวไปขอเสียบก่อนนะครับ นี่ก็ได้เยอะแล้วนะ เดี๋ยวน่าจะประมาณ 20 กว่าไม้นู่นแหละเนาะ เพราะว่าวันนี้ของค่อนข้างเยอะทานกันหลายคนนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ ตอนย่างเลย อ่า ตอนนี้เราจุดไฟจุดเตาเรียบร้อยแล้วนะครับ ไฟกำลังขึ้น และในขั้นตอนนี้นะครับเบสเสียบไม้จนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลย โอ้โห ได้เยอะมากๆครับ ดู เดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะครับ นะ เดี๋ยวรอไฟสักนิดนึงให้ไฟอ่อนลงหน่อยเนาะ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับ เรามาเริ่มย่างกันเลยนะครับ ลงย่างทางเดียวกัน จัดพริกให้มันลงในระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับ ลงย่างเลย ลงย่างเลย อ่ะ เดี๋ยวฝั่งนี้แล้วก็สลับเข้าข้างนะครับ เดี๋ยววิธีการย่างแบบนี้นะครับ เราจะย่างให้สุกฝั่งหนึ่งก่อน พอสุกฝั่งหนึ่งเราพลิกนะครับ พลิกเสร็จเราเอามาการีนทาย่างเลยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็พลิกนะครับ ด้านที่สุกก็เอาลงนะครับ เอาด้านที่นั่นขึ้นมา ค่อยๆย่าง นะเพื่อนๆต้องไฟอ่อนๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้างั้นมันไหม้นะครับ จากนั้นนะครับเราเอามาการีนมาทานี่นะครับแต้มๆทาลงไปเลยครับใครใช้เนยก็ใช้นะครับ แต่วันนี้เป็นเลือกใช้มาการีนเขาจะได้หอมๆเนาะ ด้านไหนที่พลิกแล้วก็ทานะครับ เดี๋ยวเราพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทามาการีนนะครับ แบบนี้ สองข้างเราก็ทาแบบนี้นะครับ ไฟต้องอย่าแรงนะครับเพื่อนๆ ไฟต้องอย่าแรง ถ้าไฟแรงมันจะไหม้ไวนะครับ ตัวมะเขือเทศนี่แหละจะไหม้ทำให้สีของบาร์บีคิวของเราไม่น่าทานนะครับ จากนั้นเราพลิกอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาด้านที่ลงมาการีนลงด้านล่างนะครับมาการีนนี่จะช่วยให้หอมมากๆเลยนะครับ เอาน้ำซอสนะครับที่เราเตรียมไว้นะ ทาลงไปได้เลยครับตัวน้ำอร่อยก็คือตัวนี้แหละครับ ค่อยๆ ทาลงไปนะครับ อันนี้คือน้ำอร่อยเลยนะครับนะที่จะทำให้ตัวบาร์บีคิวของเราเนี่ยน่าทานนะครับ รสชาติตามสูตรนะครับ ก็จะออกรสหวานตามด้วยเผ็ดเบาๆนะครับ แล้วก็หอมตามหลังมานะ พลิกเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นมา แล้วก็ย่างให้หอมเลยนะรอบนี้ก็เดี๋ยวยกเสิร์ฟได้เลยนะครับอ่ะเท่านี้เองรอหมูสุกนะครับรอให้น้ำซอสเข้าที่สักนิดหนึ่งนะครับได้สีที่สวยงามเรียบร้อยนะครับ แล้วก็โรยตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับ โรยแบบนี้นะครับ แล้วก็ยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับเมนูบาร์บีคิววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะทั้งสูตร หมักหมูนุ่มนะครับแล้วก็สูตร น้ำซอสนะเวทก็ลงไปให้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็เวทก็จะลงคลิปดีๆ ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับในช่องฝากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ